สวัสดีค่ะ สำหรับในวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการสร้างคอนเทนเนอร์ที่มีตัว Python Environment ตามที่เราต้องการค่ะ อันดับแรกเลยนะคะ เราจะทำการ cd เข้าไปยัง directory ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะ จากนั้นตรวจสอบในคำสั่ง ll นะคะ จะพบไฟล์ดังที่เห็นบนหน้าจอค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะ ไฟล์ที่เราต้องการจะใช้จะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกัน ไฟล์แรกคือ my underscore definition file underscore requirement dot s e p ค่ะ ส่วนอีกไฟล์หนึ่งนะคะคือ requirement dot text ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะ เราจะมาดูในส่วนของ my definition file requirement dot dep นะคะ ใช้คำสั่ง cat ขึ้นมาดูนะคะ จะเห็นว่าในไฟล์นี้ระบุว่า bootstrap จะใช้เป็นตัว docker นะคะจากนั้นนะคะในส่วนของฟอร์มจะเห็นว่าเป็น TensorFlow/TensorFlow slash 2.2.1ขีด GPU นะคะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็นคอนเทนเนอร์ซึ่งเรานำมาเป็นตัวพื้นฐานค่ะหลังจากนั้นเราจะ install ซอฟต์แวร์อื่นที่เราต้องการลงไปในคอนเทนเนอร์นี้นะคะ ถัดมานะคะจะเป็นส่วนของไฟล์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการระบุว่าให้ทำการอ่านไฟล์ requirement.txt ค่ะ ถัดไปจะเป็นส่วนของ post นะคะ ซึ่งก็คือชุดคำสั่งที่ให้รันค่ะซึ่งจากที่เห็นในนี้นะคะ ก็จะมีการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์นะคะ จากนั้น install library ที่จำเป็นค่ะ ส่วนถัดไปก็จะเป็นการอัปเกรดฟิปนะคะ และส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการสั่งให้ฟิป install library ทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน requirement.txt อย่างที่เห็นนะคะคอมมานด์ที่ใช้ก็จะเหมือนกับเวลาที่เราทำการ install โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ลงบนเครื่องที่เป็น Ubuntu นะคะ ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะคอมมานด์เหมือนกันเลย ต่อมานะคะเราจะทำการ build singularity image file หรือว่า zip file กันค่ะ โดยใช้คำสั่ง sudo singularity build แล้วก็เป็น output ของเรานะคะ ในที่นี้จะใช้เป็น mytf บวก requirement.zip นะคะ จากนั้นตามด้วยตัว definition file ของเราค่ะ ในที่นี้จะเป็น my definition underscore requirement dev นะคะ จากนั้นกด enter ค่ะ บนหน้าจอนะคะ ครั้งแรกจะติด error นะคะ ส่วนนี้เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเราดรอปไปชั่วคราวนะคะ จากนั้นลองทวนคำสั่งแล้วก็กด enter อีกครั้งค่ะ จะเห็นว่าตัวซอฟต์แวร์จะเริ่มทำการบิวแล้วก็มีการดาวน์โหลดแพ็กเกจต่างๆ ขึ้นมานะคะ ในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะ จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานทางนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะ ปัจจัยแรกก็คือเราเคยมีตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็นเบสคอนเทนเนอร์อยู่หรือเปล่านะคะ ถ้าเคยมีคอนเทนเนอร์นั้นหรือเคยดาวน์โหลดไว้ จะมีแคชไฟล์เก็บไว้อยู่ในเครื่องนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือปริมาณไลบรารีของตัว Python ที่มีค่ะ ยิ่งมีไลบรารีที่ต้องการติดตั้งใน requirement.txt เยอะก็จะยิ่งใช้ระยะเวลานานค่ะ โดยเฉพาะไลบรารีบางตัวที่มีขนาดใหญ่นะคะ อย่างเช่น พวก Keras TensorFlow เนี่ย จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานค่ะ ข้อเสียอย่างหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยการใช้ requirement.txt นะคะ ในส่วนที่เป็นคำสั่ง pip install -r requirement.txt ค่ะ ในส่วนนี้จะไม่มีการเก็บ cache file นะคะ ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่เกิด error หรือเกิด library conflict เกิดขึ้นทำให้เราสร้าง zip ไฟล์ไม่สำเร็จอะคะ่ะเราจะต้องทำการ ดาวน์โหลดตัว install ใหม่ ทุกครั้ง นะคะ ซึ่งจะเสียค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึง เมื่อสร้าง zip ไฟล์เสร็จแล้วนะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง ll เพื่อตรวจสอบไฟล์ค่ะ อย่างบนหน้าจอนะคะ จะปรากฏไฟล์ mytf บวก requirement.zip เพิ่มขึ้นมานะคะ ถัดมานะคะ เราจะทำการเชลเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์ของเรานะคะ ใช้คำสั่ง singularity shell ตามด้วยชื่อคอนเทนเนอร์นะคะ ในที่นี้จะเป็น mytf บวก requirement.zip ค่ะ เมื่อเข้าไปในคอนเทนเนอร์แล้วนะคะ สังเกตที่ด้านหน้านะคะ จะเป็นคำว่า singularity ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่านะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง Python เพื่อเปิด Python shell ขึ้นมานะคะ แล้วก็ทดสอบ import library ที่อยู่ใน pip requirement ของเรานะคะ จะเห็นว่าสามารถ import library ได้ครบทั้งหมด